ลักษณะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะเฉพาะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง คำ หรือข้อความอันใด ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นเสียชีวิตแล้ว ต้องได้รับอนุญาต จากบุพการี ผู้สืบสันดานและคู่สมรสของบุคคลนั้นถ้ามี ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ภาพอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นภาพแผนที่ หรือภาพสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด รูปร่างหรือรูปทรง อันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือรูปร่างหรือรูปทรง ที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เสียงอาจไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น เครื่องหมายการค้าที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ